สวัสดีค่ะ วันนี้กินเที่ยวคีออฟจะคุณป้าจะพาเข้าครัว วันนี้จะมาทำเมนูอะไรคะแกงอ่อมไก่มะเขือเทศค่ะ เพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายนะคะ ค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะผัดเครื่องแกงหรือว่าคั่วเครื่องแกงก่อนนะคะเครื่องแกงเราโขดหยาบๆนะคะ ก็จะมีพริกกระเทียมนะคะ แล้วก็ตะไคร้ขาอ่อนนะคะใส่เลยใส่เยอะไหม น่าจะเผ็ดไหม เดี๋ยวคุณลุงทานด้วยไม่ได้นะคะหอมมาก สูตรบ้านๆนะคะ สูตรบ้านๆของเรานะคะ ไม่ใช่บ้านคนอื่นบ้านเราเนาะหอมเชีจากนั้นเราก็จะตามด้วย ไก่นะคะ ที่รวนมาแล้วนะคะ อันนี้เราเราเคี่ยวไก่ให้ให้นุ่มแล้วนะคะ เปิดเครื่องดูดนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะวิตามิน คุุกให้เข้ากันค่ะกเลยเลยค่ะคุณป้า เราจะเพิ่มน้ำที่หลังนะคะ อันนี้เราเคี่ยวให้มันเข้าเนื้อก่อนนะคะกลิ่นหอมมากเลยค่ะ แต่แต่หอมหอมหอมนะคะแต่่วยด้วย ต่อไปนะคะก็เติมน้ำค่ะ เติมน้ำนิดนึงนะคะ กเลยค่ะ กินกับหน้าฝนอร่อยมากๆเลยกินกับหน้าฝนกินหน้าฝนกินกับหน้าฝนหมายถึงว่านั่งนั่งนั่งทานข้าวหน้าฝนเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะคะ ยอย่างเดียวค่ะเดียวไม่ต้องใส่แล้วอร่ยแลเกลืออย่างเดียวนะคะ ความเค็มตามใจฉันตามใจเธอนะคะเชียวทำคุณเทโกน้ำปลานี่นี่ จริงๆนะ เดี๋ยวเค็มเราชอบทานจริง โอเค เพื่อสุขภาพ ทานเค็มมาก ก็ แพ็กเกจตอนแก่นะคะ แพ็กเกจโรคภัยไข้เจ็บน่ารักมากค่ะเคี่ยวให้เข้าเนื้อก่อนนะคะ แล้วเราก็จะตามด้วยผักชี ลาว ใบมะกรูดต้นหอมใบเมกรักรักใช่ไหมจ๊ะนี่นะคะ ชียาวต้นหอมใบมะกรูดป็นรักรักนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บค่ะต่อไปนะคะ ใส่ข้าวคั่วค่ะเติมกลิ่นกับข้าวคั่วนิดนึงนะคะให้หอมต้องใส่เยอะใส่คนถ้าใครไม่มีข้าวคั่วก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ใส่ก็อร่อยนะคะ บ้านบ้านบ้านบ้านฉันถ้าเป็นสูตรหนูนะคะหนูจะใส่ข้าวเบื่อค่ะ มีด้วยเหรอ มีแน่นอนค่ะ สูตรหนูเองค่ะ ถ้าจะต่อไปนะคะเติมผักค่ะ ใส่ทั้งหมดเลยใส่เยอะๆผักเลยใส่เยอะๆ มันจะได้อร่อย แล้วก็รอให้ผักสุกนะคะ ผักสุกได้แล้วแกงอ่อมไก่มะเขือเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ น่าทานมาก ๆ เลยค่ะ อร่อยด้วย จะออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะรังสรรค์เพื่อสุขภาพนะคะ ช่วงนี้ก็ทานวิตามินซีเยอะนิดนึงนะคะ ค่ะ ป้องกันโรคไข้หวัด เชื้อโควิด -19 ใช่2020